ค่ะ ต่อไปอาจารย์จะขอแนะนำอาจารย์ ดรอลงกฎลิมเจริญ ผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังโรงงานเบื้องต้นนะคะ วัสดีค่ะท่านผู้ชม ทุกท่านคะอาจารย์ชื่ออลงกฎลิมเจริญนะคะ วันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายเกี่ยวข้องกับการวางผังโรงงานเบื้องต้นนะคะ ซึ่งสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะ ก็จะเกี่ยวข้องกับประเภทของการวางผังโรงงานนะคะ แล้วก็หลักการการวางผังโรงงานค่ะ ค่ะเราก็มาดูเนื้อหาเรื่องการวางผังโรงงานเบื้องต้นกันนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูประโยชน์ของการวางผังโรงงานกันก่อนนะคะ โรงงานที่มีการวางผังที่ดีย่อมจะได้เปรียบในหลาย ๆ ด้านนะคะ ยกตัวอย่างเช่น ความประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะ ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าเกิดความปลอดภัยนะคะ กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ นอกจากนั้นนะคะ ก็ยังจะมีข้อดีหรือเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกนะคะ ได้แก่ ค่ะ ข้อที่1นนะคะลดระยะทางและเวลาการเคลื่อนย้ายวัสดุนะคะ ข้อที่ 2 ช่วยทำให้วัตถุดิบไหลไปได้รวดเร็ว และราบรื่นพร้อมทั้งขจัดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่มีมากเกินไปนะคะ ข้อที่3นะคะเพื่อสะดวกในการดำเนินงานโดยแบ่งเนื้อที่ภายในโรงงานให้เหมาะสม ได้แก่ เช่น ช่องทางเดินพื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่พักวัตถุดิบและจุดปฏิบัติงานนะคะ หรือพักชิ้นงานที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะ ในส่วนของข้อที่4นะคะก็จะเป็นการขจัดสิ่งรบกวน การสั่นสะเทือนของพื้นที่ฝุ่นละออง ความร้อนกลิ่น การถ่ายอากาศเป็นต้นนะคะ ข้อที่5นะคะจัดแผนงานต่างๆ ให้ทำงานในกรอบความรับผิดชอบชัดเจนให้เอื้อต่อกระบวนการผลิตและง่ายต่อการควบคุมนะคะ ข้อที่6นะคะจัดวางพื้นที่ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะ ไม่ควรให้พื้นที่ว่างเปล่าหรือสูญเสียมากเกินไปนะคะ ส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7นะคะลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ และสร้างความปลอดภัยให้กับคนงานค่ะ ค่ะทีนี้เราก็มาดูประเภทของกระบวนการผลิตกันบ้างนะคะ สินค้าหรือบริการทุก ๆ อย่างจะถูกผลิตหรือดำเนินงาน โดยกลยุทธ์กระบวนการ 4 ประเภทนะคะ ได้แก่ 1. การมุ่งเน้นตามกระบวนการหรือที่ที่เราเรียกว่า process focus นะคะ 2. การมุ่งเน้นการทำซ้ำนะคะหรือที่เราเรียกว่า repetitive focus นะคะ3นะคะการมุ่งเน้นตามผลิตภัณฑ์นะคะหรือที่เราเรียกว่า product focus นะคะส่วนสุดท้ายนะคะข้อที่4นะคะการมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายปริมาณมากนะคะหรือที่ที่เราเรียกว่า mass customization focus นะคะซึ่งการแบ่งประเภทกลยุทธ์กระบวนการนี้นะคะขึ้นอยู่ กับปริมาณการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆ กับจำนวนชนิดของผลิตภัณฑ์ค่ะ การมุ่งเน้นตามกระบวนการหรือที่เราเรียกว่า process focus นะคะ การจัดวางเครื่องจักรที่เหมาะสมของกลยุทธ์นี้ คือจะจัดวางเครื่องจักรไว้เป็นหมวดหมู่ หรือแต่ละชนิดของกระบวนการนะคะ เช่นในโรงงานกลุ่มงานเชื่อมเนี่ยก็จะมีเครื่องเชื่อมหลาย ๆ เครื่องจัดไว้อยู่ร่วมกัน เช่นเดียวกับกลุ่มงานกัด แล้วก็กลุ่มงานพ่นสีค่ะ ภทที่2นะคะ การมุ่งเน้นการทำซ้ำ repetitive focus นะคะ กระบวนการทำซ้ำจะอยู่ระหว่างการเน้นตามกระบวนการและการเน้นตามผลิตภัณฑ์นะคะ กระบวนการผลิตประเภทนี้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าได้หลากหลาย มากกว่ากระบวนการผลิตที่เน้นตามกระบวนการนะคะ แต่ปริมาณการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์จะไม่สูงมาก หลักการของการผลิตในกระบวนการการทำซ้ำจะใช้โมดูลซึ่งก็คือชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้านำมาประกอบในสายการผลิต ตัวอย่างของโมดูลในการผลิตต่างๆ ได้แก่ในโรงงานาร์เลดเดวิสันนะคะหากลูกค้าต้องการสินค้าชนิดอื่นที่ใกล้เคียงกัน ก็เพียงแค่เปลี่ยนส่วนประกอบหรือโมดูลบางอย่าง ก็จะสามารถผลิตสินค้า ได้อีกลักษณะหนึ่งในโรงงานนะคะ สายการผลิตในกระบวนการทำซ้ำมักเป็นรูปแบบของสายการประกอบ การผลิตในโรงงาน Harley Davidson ที่รัฐเพร์ซิวเนียจะใช้โมดูลชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบในสายการประกอบ เครื่องยนต์ที่ผลิตมาจากเมือง มิลวอกกี้จะถูกขนส่งเข้ามายังโรงงานแบบทันเวลาพอดีนะคะ รถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์เดวิสันจะเคลื่อนที่ไปตามสายการประกอบ เพื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ จากกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการหรือที่เราเรียกว่าเวิร์กเซลล์นะคะ จากกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ 1 ไปยังอีกกลุ่มเซลล์หนึ่งตามขั้นตอนกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ คือหน่วยที่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งในพื้นที่ใด ๆ เพื่อผลิตโมดูลที่ต้องการ เช่น กลุ่มงานดัดท่อ ให้เป็นโครงสร้างรถ กลุ่มงานพ่นสีตัวถัง กลุ่มงานถังน้ำมัน กลุ่มงานคันบังคับ กลุ่มงานระบบช่วงล่างกันกระเทือน หรือกลุ่มงานระบบล้อเป็นต้น สายการประกอบรถจักรยานยนต์ Harley Davidson ประกอบเครื่องยนต์ 2 ประเภท ในรถ 3 ขนาดรวมกว่า 20 รุ่น มีให้เลือกมากกว่า 13 สี มีล้อให้เลือก 2 แบบ ทำให้รถจักรยานยนต์มีความหลากหลายกว่า95รูปแบบ เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า นอกจากนั้นบริษัทยังผลิตจักรยานยนต์สำหรับกิจการของหน่วยตำรวจ และทางศาสนากว่า 6 รุ่น ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ทำให้โรงงานมีชิ้นส่วนกว่า 20,000 ชิ้น ก่อนที่จะผลิตเป็นโมดูล เพื่อประกอบเป็นรถจักรยานยนต์ที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าค่ะ ประเภทที่ 3 นะคะ การมุ่งเน้นตามผลิตภัณฑ์หรือที่เราเรียกว่า product focus นะคะ การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่ผลิตสินค้าเพียงไม่กี่ชนิด โดยแต่ละผลิตภัณฑ์จะผลิตเป็นจำนวนมาก เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ จะถูกเรียงตามขั้นตอนและลำดับการผลิตของแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จะเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง บนสายการผลิตนะคะ ดังนั้นจึงสามารถเรียกการผลิตชนิดนี้ว่ากระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ตัวอย่างของกระบวนการผลิตประเภทนี้ได้แก่การผลิตกระจก กระดาษ แผ่นดีบุก น็อตเป็นต้นนะคะ กระบวนการผลิตประเภทนี้อาจรวมถึงบางกรณีที่เครื่องจักรหรือหน่วยผลิตอาจถูกติดตั้งแยกจากกันไม่ต่อเนื่องทำให้อาจต้องมีการพักแล้วก็รอการส่งมอบให้อีกเครื่องจักรหนึ่งตัวอย่างเช่น การผลิตหลอดไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ ประเภทสุดท้ายนะคะ ประเภทที่4นะคะเป็นการมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายปริมาณมากนะคะ หรือที่เราเรียกว่า mass customization focus นะคะ โดยปัจจุบันแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะรายมากยิ่งขึ้นนะคะ ลูกค้าแต่ละคนก็จะมุ่งแสวงหาสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปในท้องตลาดนะคะ ก็จะสังเกตได้ว่า ปัจจุบันเนี่ยมีรถยนต์หลายรุ่นหลายยี่ห้อมากมายนะคะ ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายนี้นะคะ เป็นความท้าทายที่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยต้องสามารถตอบสนองให้ได้ เพราะนอกจากความหลากหลายนี้แล้วนะคะ ผู้บริโภคยังคงต้องการสินค้าที่มีราคาถูกคุณภาพดีและส่งมอบทันเวลาอีกด้วยนะคะ กระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายนี้ เป็นแนวทางที่ตอบสนองด้วยความรวดเร็ว และต้นทุนการผลิตต่ำ โดยจะรวมแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายของกลยุทธ์ การมุ่งเน้นกระบวนการ และแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก ของกลยุทธ์การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เข้าไว้ด้วยกันนะคะ บริษัทเดลคอมพิวเตอร์เป็นตัวอย่างของการมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายปริมาณมาก ในอุตสาหกรรมบริการการดำเนินงาน ก็กำลังเข้าสู่การมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในธุรกิจบริการโทรศัพท์ เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะ ระบบการให้บริการโทรศัพท์ของทุกคนจะเป็นรูปแบบเดียวกัน แต่ปัจจุบันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การให้บริการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของสายเรียกเข้า การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า การฝากข้อความด้วยเสียง การประชุมหลายสายในเวลาเดียวกัน เป็นต้นค่ะ ค่ะในส่วนของหลักการการวางผังโรงงานนะคะ หลักการที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปนะคะก็คือการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ หรือที่เราเรียกว่า the systematic layout planning pattern นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าระบบ SLP นะคะ ซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีการจัดการสำหรับการวางผังโรงงานที่มีขั้นตอนต่างๆ เป็นแผนการเชิงปฏิบัติ และการกำหนดแบบแผนของแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนพื้นที่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนผังโรงงานอย่างเป็นสัดส่วนและเหมาะสมค่ะ การวางผังอย่างมีระบบนะคะ ประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอนนะคะ ได้แก่ 1. การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ เพื่อจะให้ได้ลำดับขั้นตอนการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ดีที่สุด ตลอดจนขั้นตอนสำคัญของขบวนการที่เกี่ยวข้องกับความเข้มการไหลและขนาดของการเคลื่อนย้ายนะคะ ในส่วนของข้อที่ 2 นะคะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรม ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปริมาณสิ่งสนับสนุนการผลิต และเวลามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆนะคะในส่วนของข้อที่ 3 นะคะเป็นการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ วิเคราะห์เพื่อสามารถมองเห็นตำแหน่งของกิจกรรมต่าง ๆ ว่า ควรอยู่ที่ใด โดยนำข้อมูลที่ได้ทำการแจกแจง ระดับความสัมพันธ์ของคู่กิจกรรมต่างๆ จากแผนภูมิความสัมพันธ์ relationship chart นะคะ ค่ะ ข้อที่4นะคะ การคำนวณหาเนื้อที่ที่ต้องการนะคะ การหาเนื้อที่ที่ต้องการเนี่ย เราสามารถหาได้โดยวิธีพื้นฐาน 5 วิธีได้แก่ วิธีการหาเนื้อที่จากศูนย์การผลิต วิธีการแปลงค่า วิธีการหาจากเนื้อที่มาตรฐาน วิธีการหาจากเนื้อที่จากการวางผังโรงงานอย่างหยาบๆ และวิธีสุดท้ายคือวิธีการหาเนื้อที่จากสัดส่วนและการคาดคะเนค่ะ ในส่วนของข้อที่5นะคะเนื้อที่ที่หาได้ทำการจัดให้เนื้อที่ที่ต้องการกับเนื้อที่ที่หาได้สมดุลกันนะคะ ค่ะในส่วนของข้อที่6นะคะจะเป็นการเขียนแผนภาพความสำคัญของเนื้อที่ ในการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่ต้องเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดด้วยสัญลักษณ์ มาเป็นรูปลักษณะเนื้อที่ของกิจกรรมนั้น โดยกำหนดมาตราส่วนที่ถูกต้องตามเนื้อที่ด้วยค่ะค่ะข้อที่7นะคะเป็นการพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผังโรงงาน โดยพิจารณาจากวิธีการขนถ่าย สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บวัสดุและสินค้า สภาวะแวดล้อมและบริเวณรอบๆ โรงงาน รูปลักษณะของอาคารโรงงานเป็นต้นนะคะ ในส่วนของข้อที่ 8 นะคะ เป็นการปรับปรุงผังโรงงาน โดยคำนึงถึงขีดจำกัดต่างๆ ในการวางแผน เช่นวิธีการขนย้ายวัสดุ ระบบการควบคุมการผลิตและสั่งงาน นโยบายของบริษัท รหัสอาคารต่างๆ ข้อตกลงกับสาภาพแรงงาน เป็นต้นนะคะ สุดท้ายนะคะในข้อที่ 9 นะคะ เป็นการประเมินผล คือการเลือกผังโรงงาน โดยพิจารณาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการเลือกผังโรงงาน ซึ่งหลักๆแล้วก็จะมีอยู่ 3 วิธีนะคะ ก็คือการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย วิธีที่ 2 คือการให้คะแนนโดยวิเคราะห์องค์ประกอบ วิธีสุดท้ายนะคะ เป็นการเปรียบเทียบเงินลงทุนค่ะ ค่ะ ผู้เรียนคงเริ่มเห็นภาพของการวางผังโรงงานกันบ้างแล้วนะคะ หวังว่าเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะ ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้เรียนทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในโมดูลหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ